ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจพืชหนึ่งที่สำคัญของไทยเลยนะครับ ผลผลิตมากกว่า90%นำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ รู้ไหมครับว่าในอุตสาหกรรมนี้มีการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบถึง34%ว้าว มากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น ๆเลยนะครับ ที่สำคัญความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มสูงขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ครับ ในขณะที่ปัจจุบันนี้ผลผลิตที่เราผลิตได้ยังน้อยกว่าความต้องการใช้ ดังนั้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้นะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝนปลายฤดูฝนและในฤดูแล้ง แต่เกษตรกรมักปลูกโดยอาศัยน้ำฝนช่วงต้นฤดูฝนมากที่สุด ทำให้มีผลผลิตประดังออกสู่ตลาดมากเกินไป ราคาจึงต่ำรวมถึงผลผลิตก็มีคุณภาพต่ำเพราะเมล็ดมีความชื้นสูง เนื่องจากเก็บเกี่ยวในช่วงที่ยังมีฝนอยู่ ส่วนในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เป็นฤดูที่เกษตรกรไม่คิดจะปลูกกันเลยใช่ไหมล่ะครับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกษตรกรไม่เคยปลูก และคิดว่าพื้นที่ของตัวเองไม่เหมาะที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะปัญหาขาดแคลนน้ำแต่ถ้าเทียบกันแล้วข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้องการน้ำน้อยกว่าข้าว รู้ไหมครับว่า ปริมาณน้ำที่ใช้ในการปลูกข้าวนาปรังหนึ่งไร่ สามารถปลูกข้าวโพดได้สสองงถึามไร่ สืบเนื่องจากการที่ภาครัฐได้เห็นความสำคัญของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ ก็เลยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ขึ้นมา คณะทำงานนี้ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และก็เกษตรกรที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ คณะทำงานนี้ก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการผลิตและการตลาดอย่างไร ในนี้ในส่วนของเรื่องของการผลิตเนี่ยเราก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะมีอยู่ 3ช่วงนะคะช่วงต้นฝนซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะเพาะปลูกประมาณเดือน เมษาพฤษภาแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวในช่วงกรกฎาสิงหากันยา ซึ่งตรงสัดส่วนนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วส่วนของปลายฝนเนี่ยก็จะปลูกประมาณช่วงกรกฎาสิงหา ก็จะไปเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกาธันวา ซึ่งตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ 20กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนเล็กน้อยนะคะก็จะมีการปลูกในช่วงของ ฤดูแล้งหลังนา ช่วงนี้จะมีประมาณนิดเดียวค่ะ มีประมาณ3 0 0แสนไร่หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 5%เท่านั้นเอง พื้นที่การปลูกข้าวโพดของเรานะคะอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านไร่ ซึ่งใน 7 ล้านไร่นี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยอยู่เกือบ4ล้านไร่บางส่วนเนี่ยก็มีการบุกลุกทำลายป่า เพราะฉะนั้นเนี่ยการลดพื้นที่ป่าเนี่ย เราจะต้องหาพื้นที่ที่เข้ามาทดแทนพื้นที่ตรงนี้เพื่อทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยเพียงพอใช้ภายในประเทศ คณะทำงานเนี่ยนะคะ ยกร่างยุทธศาสตร์เนี่ย ก็ได้เห็นว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดหลังนาเนี่ย เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมาก แต่จากสัดส่วน5%เนี่ย มันยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เราสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้อีก ซึ่งการผลิตเนี่ยเราก็มีเป้าหมายนะคะว่าจะปรับ สัดส่วนของการผลิตข้าวโพดต้นฝนปลายฝนและฤดูแล้งเนี่ยมาเป็น35 35 แล้วก็30 ถ้าเราเปรียบเทียบการปลูกข้าวโพดหลังนา กับการทำข้าวนาปลัง เราพบว่าการปลูกข้าวโพดหลังนาเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปลูกข้าวนาปลังนะคะ ภาครัฐก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรนะคะที่เคยปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวนาปลังเนี่ยมาปลูกเป็นข้าวนาปีตามด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนขึ้นนะคะ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นทางเลือกที่ดีในการปลูกทดแทนการทำนาปรัง ในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะปลูกได้ โดยช่วงเวลาลงมือปลูกที่เหมาะสมคือ เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเท่านั้น ถ้าเลยเดือนธันวาคมไปแล้ว จะไปออกดอกในช่วงอากาศร้อนจัดทำให้ไม่ติดเมล็ด ควรหลีกเลี่ยงครับ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะใช้น้ำน้อยกว่าข้าว แต่พื้นที่ที่สามารถปลูกในฤดูแล้งหลังนาได้ ยังไงก็จะต้องมีน้ำนะครับ าเกษตรกรมีพื้นที่เหมาะสมก็ปลูกเลยครับ เพราะการปลูกข้าวโพดฤดูแล้งหลังนา ขายได้ราคาดีกว่าฤดูอื่นนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้เวลาปลูกแค่ 110 ถึง 120 วัน หรือประมาณ 4 เดือนเท่านั้นเองครับ เริ่มต้นเตรียมดินด้วยกัน ไถกลบตอสัง พรวนหน้าดินให้ละเอียด แล้วทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ทำร่องน้ำระหว่างและรอบแปลง หากดินแห้งควรให้น้ำเพื่อให้ดินมีความชื้นก่อนหยอดเมล็ดพร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้น หลังจากปลูกได้ 20 วัน ให้กำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่หนึ่งเมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 50-55วัน ให้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 2 ตลอดช่วงการปลูก ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ ประมาณ 10-14 วันต่อครั้ง ทั้งนี้ในช่วงที่ข้าวโพดอายุ 50-55 วัน ห้ามขาดน้ำเป็นอันขาด สุดท้ายก็เก็บเกี่ยวได้ เมื่ออายุประมาณ 4 เดือนครับ เกษตรกรคนไหนสนใจมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วยกมือขึ้นเยอยากบูกดังเลย เอาละครับ ไปใช้พื้นที่นาของตัวเองให้คุ้มค่าด้วยการปลูกข้าวโพดกันดีกว่าครับ